้ายนะคะหน่วยงานที่ 4 นั่นก็คือบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด Aeronautical Radio of Thailand หรือ Aero Thai ค่ะ ซึ่งประวัติความเป็นมาของ Aero Thai นั้นนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นนะคะ กรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และการสื่อสารการบิน จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นทางทวีปเอเชีย ส่งผลให้อากาศยานพลเรือนไม่อาจทำการบิน จึงต้องเลิกกิจการไปค่ะ เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะคะ การประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศเริ่มตัวขึ้น ก็คือจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Aeronautical Radio จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Air Radio จากประเทศอังกฤษ และสายการบินต่างๆ ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ได้ร่วมกันขออนุมัติจากรัฐบาลไทย จัดตั้งบริษัทการบินแห่งสยามจำกัด ในปีพุทธศักราช 2491 เพื่อดำเนินกิจการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินตามมาตรฐาน และข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ภายใต้สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาลไทยค่ะ ต่อมานะคะรัฐบาลไทยซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจวิทยุการบิน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ และการพัฒนากิจการด้านการบิน ประกอบกับมีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงได้ขอซื้อหุ้นทั้งหมดคืนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2506 และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Aeronautical Radio of Thailand หรือ Aero Thai ในเวลาต่อมานะคะยังได้อนุญาตให้สายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทย เป็นประจำนั้นนะคะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นกับรัฐบาลด้วย วิทยุการบินจึงได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบบริษัทจำกัด แต่เนื่องจากมีข้อผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาล ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของ i c o และตามข้อตกลงที่มีไว้กับรัฐบาล วิทยุการบินจึงดำเนินการแบบไม่ค้ากำไรในการให้บริการภาคความปลอดภัยได้แก่ บริการการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบินในอาณาเขตของประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ นอกจากนั้นนะคะยังมีบริการภาคธุรกิจคือ บริการเกี่ยวกับกิจการทางด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของแอโรไทยนั้นนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การบริหารจราจรทางอากาศ 2. การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยานค่ะ และ 3. การบริการข่าวสารการเดินอากาศ และงานแผนที่เดินอากาศ รวมทั้งการบริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นนะคะ มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากค่ะ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง อีกทั้งสามารถพัฒนาในด้านการให้บริการ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศค่ะ